งานวิจัยนี้เนี่ยได้ใช้ในการผลักดันนโยบายการทำซองบุหรี่แบบเรียบในประเทศไทย ซึ่งได้ผลักดันจนใช้จริงมาตั้งแต่ เดือนธันวาคม 2562 ค่ะ สวัสดีค่ะ รองศาสตราจารย์ดรนรมน เอื้อมณีกูล จากภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะ วันนี้อาจารย์จะมาแนะนำงานวิจัยผลของ ซองบุหรี่แบบเรียบ ต่อภาพคำเตือนสุขภาพ และการรับรู้ของวัยรุ่น เพื่อผลักดันเป็นนโยบายในการใช้ซองบุหรี่แบบเรียบในประเทศไทย ซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยได้ตีพิมพ์ ในวารสาร Asia Pacific Journal of Public Health ซึ่งมี Impact Factor อยู่ที่ประมาณ 1.3 สำหรับที่มาในการสนใจในเรื่องนี้นะคะ จะเห็นว่านะคะการสูบบุหรี่เนี่ยมีให้เห็นโดยทั่วไป และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยการสูบบุหรี่เนี่ยทำให้เกิด premature death ประมาณ 5 ล้านคนทั่วโลก ถึงแม้ว่าเราจะมีการให้ข้อมูล ในเรื่องผลร้ายพิษ ของบุหรี่หรือเราจะโฆษณาเกี่ยวกับผลทางด้านลบอย่างไรก็ตามเนี่ยก็ยังพบว่ามีการสูบบุหรี่กันเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักสูบหน้าใหม่ อย่างไรก็ตามเนี่ยก็มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวางนะคะว่าควรจะมีการผลักดันกฎหมาย เพื่อทำให้ภาพคำเตือนบนฉลากซองบุหรี่เนี่ยมีความชัดเจนซองบุหรี่เดิม จะมีโลโก้ และมียี่ห้อของบุหรี่ ที่เน้นการบ่งบอกถึงภาพลักษณ์ของแบรนด์ โดยมีภาพคำเตือนหรือที่เรียกว่า warning silence เนี่ยอยู่เพียง 50%ของตัวซอง ซึ่งภาพคำเตือนทางสุขภาพที่มีอยู่อย่างจำกัดบนซองบุหรี่ บวกกับการโฆษณาของแต่ละยี่ห้อเนี่ยทำให้ภาพคำเตือนทางสุขภาพเนี่ยไม่เด่นชัด ดังนั้น วัตถุประสงค์ของงานวิจัยในครั้งนี้เนี่ยจึงเป็นไปเพื่อศึกษาถึงผลของการใช้ซองบุหรี่แบบเรียบ สีของซอง ภาพคำเตือนบนซองต่อการรับรู้ของวัยรุ่น เพื่อประโยชน์ในการผลักดันนโยบาย ในการใช้ซองบุหรี่แบบเรียบในประเทศไทยต่อไป งานวิจัยในครั้งนี้เนี่ยเป็นงานวิจัยแบบ mixed method ศึกษากับกลุ่มนักเรียนวัยรุ่นอายุประมาณ 15 ถึง24 ปี โดยในพาร์ทของการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพนั้น เป็นการสนทนากลุ่มกับเด็กวัยรุ่น โดยในการทำโฟกัสกลุ่มเนี่ยเราจะให้นักเรียนวัยรุ่นเนี่ยดูม็อกอัพการจำลองซองบุหรี่แบบเรียบ ในพื้นสีที่เป็นเพลนแพ็กเกจสีสี และให้นักเรียนวัยรุ่นเนี่ยอภิปรายนะคะเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีต่อซองสำหรับพาร์ทควอนติเททีฟหรือพาร์ทที่เป็นการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณนั้น เราจะให้นักเรียนวัยรุ่นนะคะตอบแบบสอบถามหลังจากที่ดูม็อกอัพซึ่งเราเก็บข้อมูลกับเด็กวัยรุ่นเนี่ยจำนวนถึง 1,239 ราย จากโรงเรียน 4 ภูมิภาค ผลการศึกษาเชิงคุณภาพ กลุ่มวัยรุ่นเนี่ยเลือกซองบุหรี่แบบเรียบเนี่ยสีดำกับสีขาว เนื่องจากว่าเขามองว่าสีดำเนี่ยเป็นสีที่เป็นสัญลักษณ์ของความตาย แต่สีขาวเนี่ยทำให้เขารู้สึกว่าจะเป็นสีที่โดดเด่นต่อการเห็นของครูบาอาจารย์ และเป็นสีที่โดดเด่นต่อการเห็นของพ่อแม่ผู้ปกครอง นอกจากนี้เนี่ยเด็กวัยรุ่นยังแนะนำว่าไซส์ของภาพคำเตือนทางสุขภาพ บนซองบุหรี่จากเดิม 50%เนี่ยนะคะควรจะเป็นภาพที่ใหญ่ขึ้น เพื่อเพิ่มความชัดเจน และประสิทธิภาพต่อการรับรู้ความเสี่ยงทางสุขภาพ ส่วนผลการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ กลุ่มนักเรียนชายวัยรุ่นเนี่ยมีความตั้งใจที่จะไม่สูบบุหรี่ถึง 2.43 เท่า ส่วนเด็กวัยรุ่นกลุ่มที่ไม่เคยสูบเลยเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่ตอบสนองต่อภาพคำเตือนบนซองบุหรี่แบบเรียบมากที่สุด โดยพบว่าเมื่อเขาดูม็อกอัพแล้วเนี่ยเขาตั้งใจที่จะไม่สูบบุหรี่ถึง 13.27 เท่า ส่วนกลุ่มวัยรุ่นที่เคยสูบมาก่อนเนี่ย เขาคิดว่าเขาจะไม่กลับไปสุขอีกเนี่ยประมาณ 3.61 เท่า ผลการวิจัยหรือผลการศึกษานี้เนี่ยจึงทำให้มั่นใจได้ว่า มาตรการของซองบุหรี่แบบเรียบเนี่ยควรจะได้รับการผลักดันเป็นนโยบายเพื่อลดนักสูบหน้าใหม่ในประเทศไทยต่อไป โดยผู้สนใจนะคะสามารถที่จะติดตามได้ในเเอชียแปซิฟิกเจอร์น a ลออฟพับลิกเฮลท์ ซึ่งผลการวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในเจอแนลนี้นะคะ ถ้าเกิดว่าอยู่ในระบบมหาวิทยาลัยสามารถเข้าถึงได้ทาง Database นะคะก็จะสามารถที่จะโหลด f ู l เทคได้